สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกันด้วยเรื่องของบทที่6แล้วครับวันนี้บทที่ 6 ว่าด้วยเรื่องของสื่อการเรียนการสอนครับและในสื่อการเรียนการสอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ 6.1 ตอนที่ 6.1 เราจะพูดกันถึงเรื่องของความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเภทและความหมายนะครับก็จะมีเนื้อหาย่อยๆ ด้วยกัน 2 เนื้อหานะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความหมายของสื่อการเรียนการสอนและแน่นอนครับเรื่องที่ 2 คือเรื่องของประเภทของสื่อการเรียนการสอนครับ ความหมายของการใช้สื่อการเรียนการสอนนะครับเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะครับเป็นคำที่มาจากภาษาละตินนะครับที่ใช้ว่า medium นะครับซึ่งแปลว่าระหว่างหรือว่า between ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับยังหมายถึงสิ่งใดก็ตามนะครับที่บรรจุข้อมูลเพื่อที่จะให้ผู้ส่งและก็ผู้รับเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเมื่อมีการนำสื่อนั้นมาใช้ในการเรียนการสอน ก็จึงเรียกว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนครับ สำหรับสื่อการสอนนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า instructional media นะครับสื่อการสอนนั้นก็หมายถึงการนำสื่อนะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยตรงนะครับซึ่งหมายถึงการนำเอาวัสดุเครื่องมือแล้วก็วิธีการนะครับมาเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้เนื้อหานะครับถ่ายทอดไปยังตัวผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับในสิ่งที่ถ่ายทอดนะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับได้ผลตามจุดมุ่งหมาย นะครับสื่อชนิดใดก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง เป็นสไลด์ เป็นวิทยุ เป็นโทรทัศน์เป็นวิดีทัศน์ หรือว่าเป็นแผนภูมิภาพนิ่งนะครับ พวกนี้ต่างๆ เหล่านี้เราก็นำมาใช้เพื่อที่จะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน จึงเรียกว่าสื่อการสอนครับสำหรับสื่อการสอนนั้นนะครับ ก็นับว่าเป็นสื่อสิ่งที่มีบทบาทนะครับเป็นอย่างมากในการเรียนการสอนนะครับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นถือว่าเป็นตัวกลางนะครับ ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สื่อการสอนนะครับยังทำให้ผู้เรียนนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหานะครับตัวบทเรียนนะครับได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการที่จะสื่อสารไปครับ ไม่ว่าสื่อนั้นนะครับจะเป็นสื่อในรูปแบบใดก็ตามนะครับล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นครับ คำว่าสื่อการสอน หรือว่าสื่อการเรียนการสอนนะครับ เมื่อก่อนนี้นะครับ จะใช้คำว่าโสตทัศนุปกรณ์ เพราะมีการเอามารวมกันระหว่างคำว่าโสตคำว่าทัศนะ แล้วก็คำว่าอุปกรณ์นะครับโสตก็คือได้ยินนะครับ ทัศนะคือการได้เห็นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับ โดยต่างๆ เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยวัสดุแล้วก็เครื่องมือนะครับ ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าในทางด้านนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการศึกษาที่เรียกว่าโสตทัศนศึกษาครับ ถ้าหากว่าเรามีการเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมนะครับ สื่อก็จะช่วยให้การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนนะครับ โดยบรรลุในเรื่องต่างๆ ดังนี้ครับ เรื่องที่1ครับ สามารถที่จะจูงใจให้ผู้เรียนนั้นมีความตั้งใจแล้วก็สนใจในการเรียนมากขึ้น ในเรื่องที่2ครับ ก็คือให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนได้อย่างมีความหมาย และในเรื่องที่ 3ครับ คือก่อให้เกิดเจตคติที่ดีนะครับ และมีความประทับใจในสิ่งที่เรียน และ4ครับสามารถที่จะอธิบายเนื้อหาวิชาแล้วก็ทักษะกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และประเด็นที่5ครับสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นครับ สื่อการเรียนการสอนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของประเภทของสื่อการเรียนการสอนบ้างนะครับ ในประเภทของสื่อการเรียนการสอนนะครับในปัจจุบันก็อาจจะจัดได้ 4 ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่ 1 ก็คือสื่อประเภทวัสดุนะครับก็ได้แก่พวกสไลด์ แผ่นใสเอกสารตำรา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่างๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งเป็นสื่อเรียกว่าเป็นสื่อชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นสื่อที่สามารถที่จะย่อยสลายได้ เราจึงเรียกว่าเป็นสื่อประเภทวัสดุครับ ประเภทที่2นะครับเป็นสื่อที่เรียกว่าเป็นประเภทอุปกรณ์นะครับสื่อประเภทอุปกรณ์เนี่ยก็ได้แก่พวกของจริงหุ่นจำลองนะครับเครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวิดีทัศน์นะครับเครื่องฉายแผ่นภาพโปร่งใสนะครับหรือว่าอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในห้องปฏิบัติการนะครับโดยเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นสื่อประเภทอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นประเภทของเครื่องยนต์กลไก หรือว่าอุปกรณ์ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หรือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ ๆ นั่นเองครับ ประเภทที่ 3 ครับ เป็นสื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการนะครับ ก็ได้แก่เรื่องของการสาธิต การอภิปรายกลุ่มนะครับ การฝึกปฏิบัติการฝึกงานนะครับ การจัดนิทรรศการนะครับ รวมถึงการพาไปดูในสถานที่จำลองนะครับหรือว่าสถานการณ์จำลองต่างๆนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิควิธีการ และสื่อประเภทที่4นะครับก็ได้แก่สื่อประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกว่า CAI นะครับ การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ ภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่าคอมพิวเตอร์พรีเซนเทชันนะครับ หรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสาร การใช้อีเมลนะครับ รวมไปถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลหรือว่า World Wide Web นั่นเองครับ